ครับมาพบกันอีกรอบนะครับ ก็คือว่าวันนี้เราจะคุยหัวข้ออตัวอย่างการดำเนินธุรกิจพาทางสื่อออนไลน์นะครับ ทุกวันนี้นะครับการการการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยมักจะดำเนินผ่านทางระบบออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับ ตัวอย่างนะครับ เช่นมีน้องคนหนึ่ง เขาก็จบมาแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ และเขาก็คิดที่จะขายสินค้า เครื่องสำอางประเภทหนึ่งนะครับ เป็นสินค้าสมุนไพรแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองก็งบน้อยนะครับไม่สามารถเปิดหน้าร้านได้ จึงเลือกสื่อออนไลน์ในการค้าขายสินค้าและบริการนะครับ ด้วยด้วยข้อข้อดีของการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางระบบออนไลน์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยมันลงทุนน้อยมากนะครับแค่ว่าหนึ่งเนี่ยเรามี ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ หรือเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับ เราก็นำสินค้าตัวชุดนี้เนี่ย มาประกาศขายนะครับ โดยมีช่องทางการการซื้อขายก็คือเหมือนมีคนกลาง ระบบส่วนใหญ่ปัจจุบันที่ใช้นะครับณปัจจุบันเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะฮิตกันมากๆ เลยก็คือ Facebook หรือแม้กระทั่งอินสตาแกรมหรือละลน์นะครับ อย่างน้องคนนี้เนี่ยเลือกที่จะใช้ Facebook ถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะใช้ Facebook เนื่องจากว่าถ้าใช้การนำเสนอคอนเทนต์ เหมือนที่หัวข้อที่ผมพูดถึงการนำเสนอคอนเทนต์เนี่ยเราต้องเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งนะครับต้องมานั่งออกแบบถ้าเกิดว่าเรายิ่งไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ยิ่งออกแบบคอนเทนต์ได้ยากนะครับต้องนั่งเขียนคอนเทนต์เสร็จแล้วเนี่ยต้องไปนั่งเช่าโฮสต์ก็คือ เว็บโฮสติ้งในการเอาคอนเทนต์ไปฝากไว้นะครับ เสียเสียค่าจดทะเบียนโดเมนเนมเสียค่าโฮสติ้งรายปีรายเดือนก็ว่าไปนะครับ ไอเนี้ยจะทำให้เราต้องมีต้นทุนละ ก็คือต้นทุนในการจัดสร้างคอนเทนต์นะครับ แล้วก็คอยอเป็นค่าเช่าตัวโฮสตัวเช่าพื้นที่ในการเอาคอนเทนต์ไปฝากไว้ ก็จะเกิดต้นทุนขึ้นมา ในขณะที่ Facebook เนี่ยมันเป็นสื่อกลางของระบบโซเชียลที่ว่า ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ฟรีนะครับ ใช้งานได้ฟรี แล้วก็ไม่จำกัดครับ อาจจะจำกัดช่วงอายุก็คือต่ำกว่า 12 ปีเนี่ย อาจจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ Facebook ได้ แต่กลุ่มเป้าหมายของน้องเขาเนี่ยเขาเขาเขาขายสินค้าให้กับบุคคลตั้งแต่มีอายุประมาณ17-18 ปีขึ้นไป เป็นอุปกรณ์เสริมความงามนะครับ ของพวกสูุไทย ดังนั้นน้องเขาก็จึงเลือกที่จะใช้ Facebook นะครับเพราะเนื่องจากว่าเริ่มต้นคือศูนย์คือมันฟรีนะครับคือไม่ต้องไปเช่าโฮสต์ใดทั้งสิ้น แล้วก็การเข้าถึงเนี่ยจากบุคคลรอบรอบนอก เข้าถึงค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ แล้วเขาดำเนินธุรกิจอย่างไร ก็เอาสินค้าเนี่ยมาถ่ายรูปนะครับพร้อมคำบรรยายแล้วก็โพสต์ขึ้นบน Facebook นะครับจากนั้นก็ทิ้งทิ้งทิ้งท้ายว่าอ่าโอเค ถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อกลับมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้หรือทางมาทางข้อความนะครับหรือ Line Instagram เป็นต้นนะครับ จากนั้นเนี่ยพวก เพื่อนๆใน Facebook นะครับหรือแม้ทั้งบุคคลอื่นที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเขาไม่เห็นแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบหรือต้องการที่จะซื้อของชิ้นเนี้ยเขาก็จะมีการโทรเข้ามา หรืออาจจะมีการทักแชทเข้ามานะครับตรงนี้จะสำคัญนะครับก็คือว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยเวลาคนที่นำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสื่อออนไลน์ มาร่วมในการดำเนินธุรกิจขายสินค้าหรือบริการเนี่ยต้องมีช่องทางให้สามารถให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ย สามารถจะติดต่อกลับมาคืนได้ว่า สอบถามได้ว่าโอเคมันดีไหมยังไงใช้ยังไงเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีการต่อรองราคาต่างๆเกิดขึ้นนะครับ ดังนั้นช่องทางเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับ แล้วน้องคนนี้เขาก็เลือกที่จะใช้ช่องทางนี้แล้วจากหัวข้อก็คือว่าเมื่อมีการสนใจสินค้าเขาจะติดต่อกลับมาอยู่ที่อินบ็อกซ์หรือการโทรศัพท์ใดๆก็ตามนะครับ ทำให้น้องเขาเนี่ย ไม่ต้องลงทุนเรื่องระบบคอนเทนต์ต่างๆ ที่พูดไปข้างต้นเขาก็ใช้แค่ลงทุนแค่ส่วนของโปรดักต์หรือบริการของเขาเพียงเท่านี้ ส่วนระบบการใช้จ่ายผ่านผ่านเงินออนไลน์นะครับ เขาก็รับรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับ ช้ก็ใช้ผ่านทางออนไลน์เช่นกันก็หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นกันนะครับ หรือแม้กระทั่งนัดเจอกันนะครับ นัดเจอเพื่อส่งมอบสินค้า จะสังเกตได้ว่าที่ผมยกตัวอย่างน้องคนนี้เราเห็นได้ว่าน้องเขาใช้เทคโนโลยีนะครับใช้ระบบเครือข่าย ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ อันนี้คือลักษณะของผู้ประกอบการรายย่อยที่ มีงบประมาณค่อนข้างจำกัด หรือมีทุนในการดำเนินการค่อนข้างจำกัดนะครับ ต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือ Lazada นักศึกษาคงจะเคยใช้บริการ Lazada นะครับ Lazada มีของขายเยอะแยะเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าของที่นำมาขายเนี่ยไม่ใช่ของตัว Lazada เองนะครับ Lazada นั้นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเท่านั้นนั่นหมายความว่า มันจะต้องมีผู้ลงขายใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมนะครับผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็มีหน้าร้านของอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างอย่างเหมือนกับตัวอย่างของหัวข้อแล้วก็คือว่า ผมอยากจะขยายกิจการผม แต่ผมไม่มีเงินที่จะไปเปิดสาขาใหม่ต่างตามต่างจังหวัด หรืออะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีค่าดูแลค่าเช่าสถานที่หรือค่าพนังงานเพิ่มเติมจิปาถะต้นทุนผมน้อย ผมก็เลยเลือกที่จะใช้บริการของ Lazada Lazada เป็นตัวกลางในการขายสินค้า แล้วถามว่าคนกลางเขาจะได้ประโยชน์จากเราไหม เขาก็จะได้ประโยชน์จากเราเช่นกันนะครับ ก็คือว่าเราต้องแบ่งผลกำไรเปอร์เซ็นต์ให้เขา ส่วนเขามีหน้าที่เป็นสื่อกลางและเป็นการตลาดให้เราแทนนะครับ เมื่อเราลงทะเบียนกับ Lazada ประกาศขายของไปแล้วเนี่ยสัก 10 20 ชิ้นก็ตาม ทุกคนทั่วประเทศและทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Lazada แล้วเขาก็จะค้นหาสินค้าของเราใน Lazada ได้ เมื่อเขาซื้อสินค้า จาก Lazada แล้วเนี่ย ใช่ไหมครับ เราก็จะได้ผลกำไรของเรา Lazada ก็จะได้ส่วนต่างเปอร์เซ็นต์จากผลกำไรของเราอีกที่หนึ่ง ถามว่ามันดีกว่า ตัวอย่างที่แล้วยังไงนะครับตัวอย่างที่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมครับ ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ลงทุนแต่แค่ต้นทุนของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ในขณะที่ว่าลาซาด้าเนี่ย เราต้องมานั่งแบ่งกำไรให้เขาถามว่าต่างกันยังไง ต่างกันตรงที่ว่าตัวอย่างแรกนะครับ น้องเขาเนี่ยใช้ Facebook เขาต้องเหนื่อยในการโฆษณา ในการนำเอาลิงก์สินค้าเขาไปแปะตามที่ต่างๆ ต้องหมั่นขยันในการโพสขายสินค้าหรือฝากลิงก์กับบุคคลอื่นมากมายทุกวันนะครับในขณะที่าซาด้าเนี่ยจะดีกว่าตรงที่ 1. าซาด้าทำการตลาดไว้ให้ นั่นหมายความว่า Lazada ถ้าเขาโฆษณาผ่านทางทีวี เราไม่ต้องเสียค่าโฆษณาให้ Lazada เพราะ Lazada เขาจ่ายเองนะครับ หรือแม้กระทั่ง Lazada เขาโฆษณาผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ต่างๆ เป็นป้ายแบนเนอร์หรือทางยูทูบนะครับ Lazada เขาก็จะมีการทำการตลาดมาร์เก็ตติ้งให้เรียบร้อย ส่วนเรามีหน้าที่แค่เอาส่งของไว้ให้เขา แล้วเขาก็จะขายของให้เรานะครับ การตัดชำระเงินต่างๆเนี่ย ในขณะในขณะที่ตัวอย่างแรกเนี่ย เขาจะชำระเงินอยู่ 2 อย่างนะครับอย่างที่1คือระบบออนไลน์ก็คือการโอนเงินระบบประเภทที่ 2 การนำเงินมาจ่ายด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่าอยู่ใกล้ๆกับผู้ขาย ผู้ขายสามารถนำสินค้าไปส่งได้นะครับแต่ที่โอนเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะอยู่ตามต่างจังหวัดโอนเงินเสร็จแล้ว ผู้ขายก็ต้องมาเช็คว่าโอเค มีคนที่โอนเงินมานะ เขาก็จะไปที่ไปรษณีย์เพื่อส่งของ ในขณะที่ Lazada เขาจะบริการตรงที่ลูกค้า ซื้อของของเราผ่านทางเว็บไซต์ลาซาด้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยลาซาด้าจะแจ้งมาทางเราว่า มีคนซื้ออุปกรณ์ของเรา 2 ชิ้น เป็นคนชื่อนี้และก็ที่อยู่ตรงนี้เราก็รอคำยืนยันการซื้อขาย เมื่อยืนยันการซื้อขายนั่นคือการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ส่งสินค้าไปให้เขานะครับส่วนการจัดการด้านการตัดเงินเนี่ยลาซาด้าเป็นช่องทางค่อนข้างเยอะแยะมากเลย ไม่ว่าจะเป็น1นะครับการตัดเงินผ่านระบบบัตรเครดิต 2ผ่านทางระบบเคาน์เตอร์ซีวิตสามการโอนเงินแล้วสี่เก็บเงินปลายทางลูกค้าบางคนเนี่ยต้องการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้า พวกเขาต้องการหวังได้ได้เงินกับข้าสู่บัญชีของเขาคืนเนี่ยเขาจะใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าในปริมาณที่เยอะๆเขาไม่สะดวกที่จะใช้จ่ายเป็นเงินสดนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาด้านการใช้ตัดบัตรเครดิต แต่ Lazada ได้จัดการให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็มีหน้าที่ส่งของอย่างเดียวเลย ถัดมานะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่อย่างเช่นอ่าเหมือนผมนะครับ ยกตัวอย่างตัวเองผมอีกละเหมือนผมเนี่ยเปิดร้านสตูดิโอถ่ายภาพนะครับปกติผมก็รับลูกค้าหน้าร้านอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราอยู่มาวันหนึ่งนี่ผมคิดว่า ผมอยากจะขยายกิจการเอ๊ะจะทำยังไงดีว่าเราจะ ให้บริการค้ายังไงดีให้ลูกลูกค้ามาซื้อบริการของเรา ผมก็ดได้ว่าโอเค อยากให้บริการเราเข้าถึงบุคคลได้มากยิ่งขึ้น ผมก็จากการทำจะทำคอนเทนต์ขึ้นมานะครับคอนเทนต์เหมือนหัวข้อที่แล้วสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองเรียบร้อยไปเช่าโฮสก็มีการลงทุนใช่ไหมครับ เป็นรายปีโฮสติ้งขั้นต่ำกว่า 500 ต่อปีนะครับ ค่าโดเมนอีก 290 ต่อปีรวมๆก็ประมาณ 790 บาทนะครับ ต่อปีก็ถือว่าถูกอยู่นะฮะ จากนั้นเนี่ยผมก็เวลาผมไปทำงานที่ไหนเนี่ยผมก็อาจจะเอาเว็บไซต์ผมไปไปแปะโฆษณาไว้ว่า ผมรับบริการถ่ายภาพนะ รับบริการถ่ายแฟชั่นนะ จากนั้นเนี่ยเมื่อมีลูกค้าเขาเห็นผ่านทางระบบออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะติดต่อเข้ามาว่าโอเค ผมอยู่จังหวัดนี้คุณมาได้ไหมมีการติดต่อการธุรกิจระหว่างกัน ดังนั้นเนี่ยจะทำให้เห็นว่า แทนที่ว่าเราจะได้ลูกค้าแค่ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับตรงจุดนี้แค่เฉลี่ยเดือนละประมาณร้อยคนนะครับร้อยครั้งร้อยคนต่อเดือน เมื่อเรามีระบบออนไลน์เข้ามาเข้ามาช่วยตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยผมอาจจะลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเป็น 120 คนหรือ 150 คน ในขณะที่ว่าลงทุนเพียงแค่ 790 บาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้เราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่หน้าร้านเราก็ยังอยู่ หรือลูกค้าบางบางคนเนี่ยเขาอยากจะมาที่ร้านเรา แต่แต่ณเวลาเนี่ยไม่สะดวกนะครับ ตัวคอนเทนต์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับ ผ่านระบบออนไลน์เนี่ยจะช่วยช่วยอธิบายให้ลูกค้าแทนเราในช่วงเวลาที่ เราไม่ในช่วงเวลาที่เราอาจจะปิดร้านหรือช่วงเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะเข้ามาที่หน้าร้านเองเขาก็จะดูในการตัดใจว่า ควรที่จะมาใช้บริการของเราไหมนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ที่กล่าวมา 2-3 ตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นภาพภาพได้อย่างค่อนข้างชัดเจนว่า ทุกวันนี้นะครับการการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือเราต้องมีหน้าร้านนะครับต้องเดินทางไปหาเปิดร้านรอรับลูกค้า แต่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน การนำระบบเครือข่ายเข้ามาใช้งานจะทำให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการอ่ะมันสะดวกและรวดเร็วนะครับ ครับสำหรับตัวอย่างที่ได้นำาสนอไปแล้วเนี่ยผมหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษานะครับ ได้เข้าใจถึงการนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับ 90%ของการซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งสิ้น แล้วยังจะสามารถที่จะเติบโตได้อีกมากมายครับ